เลี้ยงหมูรวยไหม แล้วจะเลี้ยงหมูแบบไหนให้รวยครับ เป็นคำถามที่ดีมากครับ เพราะใครๆ ก็ชอบความรวย ผมเองก็ยังอยากรวยเลยครับ แล้วเลี้ยงหมูยังไงให้รวยรวยรวยล่ะครับพี่สุพจน์เลี้ยงหมูหลุมสิครับ รวยแน่นอน เชียร์กันซะขนาดนี้ งั้นวันนี้ต้องขออนุญาตตามพี่สุพจน์ไปดูเคล็ดลับการเลี้ยงหมูหลุมให้รวยกันนะครับ แล้วถ้าเราอยากจะเลี้ยงหมูให้รวยๆ พี่สุพจน์เขาก็มาบอกว่า ต้องเริ่มต้นจากการคัดเลือกหมูพันธุ์ดีก่อนครับ ซึ่งพันธุ์ที่เหมาะกับการเลี้ยงหมูหลุม มีพันธุ์อะไรบ้างพี่สุพจน์ช่วยบอกหน่อยครับ ได้เลยครับ จัดให้เดี๋ยวผมพาไปดูพันธุ์ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงหมูหลุมตามผมมาเลยครับ พันธ์แลนเลดนะครับแลนเลดเนี่ยจะมีลักษณะนะครับตัวยาวหูปกนะครับ ขาเล็กแล้วก็เลี้ยงลูกเก่งลัสไวเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกับพันธุ์แลนเลดนะครับตัวเขาจะสั้นฝ่านะครับ ขานะครับลักษณะขาเนี่ยจะใหญ่นะครับแข็งแรงนะครับ หูจะตั้งนะครับ เลี้ยงลูกเก่งเหมือนกันนะครับ และนี่คือพันธุ์ดูล็อกเจอร์ซี่นะครับลักษณะเด่นของพันธุ์นี้ก็คือนะครับลำตัวสีแดงนะครับขาใหญ่โตเร็วมากนะครับแต่ลักษณะที่ไม่ดีคือว่าเขาจะดุเวลาคลอดลูกนะครับหรือเวลาเขาเป็นสัตว์นะครับนะฮะอันนี้นะครับเราใช้เป็นพ่อพันธุ์ การที่พี่สุพจน์ต้องคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีนั้น ก็เพื่อให้ได้ลูกหมูที่แข็งแรงสมบูรณ์ ขายได้ดีมีราคาซึ่งอายุของหมูที่เหมาะต่อการผสมพันธุ์นั้น ก็อยู่ในช่วงอายุประมาณ 7 เดือนครับ ฟาร์มของพี่สุพจน์เขาก็มีเคล็ดลับในการผสมเทียมให้ลูกนกกันด้วยนะครับ จะบอกให้ครับใช่แล้วครับฟาร์มผมนะฮะมีวิธีการที่ทำให้ลูกดกนะฮะก็คือการผสมเทียมแม่หมูที่จะผสมเทียมเนี่ยนะฮะต้อง เขาต้องเป็นสัตว์นะฮะ ต้องเป็นสัตว์เต็มที่เลยฮะ เจอเป็นสัตว์ช่วงเช้าเราก็ผสผสมช่วงเย็น สำหรับหมูสาวที่ที่จะมาผสมเนี่ยครับ ต้องอายุประมาณ7เดือนนะครับ แล้วก็เป็นสัตว์ครั้งที่ 2 ข้อดีของการผสมเทียมนะครับ ทำให้เราไม่ต้องเลี้ยงตัวผู้นะครับตตัวผู้เนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยจะเปลืองอาหารนะครับ ปลอดเชื้อ นะครับ ไม่ไม่เป็นโรคนะครับ แล้วก็ทำให้ลูกดกนะฮะ การผสมเทียมนะเมื่อตรงช่วงอายุของมันนะฮะ ตรงช่วงที่เป็นสัตว์ของมันนะฮะ ลูกจะดกนะครับ แล้วก็สะดวกปลอดภัยนะครับ ซึ่งสถานที่ที่เหมาะสมกับการผสมเทียมนั้น ก็ควรเป็นคอกแม่พันธุ์พื้นคอกควรแห้งสะอาด และควรเก็บกวาดมูลออกให้หมดด้วยนะครับ เรามาดูวิธีการผสมเทียมเลยครับซึ่งมีอุปกรณ์นะครับอันแรกก็จะเป็นคาซิเตอร์นะครับสำหรับานำน้ำเชื้อนะฮะเข้าสู่ปีกมดลูกนะครับ อีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นน้ำเชื้อนะครับ ซึ่งซึ่งน้ำเชื้อเนี่ยนะครับก็ได้มาจากกรมบริษัทนะครับ บรรจุประมาณ80ซีซีนะครับ เราจะผสม 2 ครั้งนะฮะช่วงเย็นกับช่วงเช้าดูวิธีการผสมเทียมได้เลยครับ หลังจากผสมแล้วนะครับก็แม่หมูก็จะเอามาไว้คอกนี้นะฮะคอกเดิมมันนะครับ ไม่ให้ปะปนกับตัวอื่นนะครับ ไข่มันจะได้ไม่ไม่ไม่เสียหายนะครับ แล้วก็เราก็ดูในเรื่องของอาหารก็ลดอาหารลดลงนะครับ การให้อาหารเท่าเดิมจะทำให้ไข่มันไม่ติดนะครับ หลังจากนี้ประมาณ 21 วันนะฮะนะครับ เราก็ดูว่าแม่หมูเนี่ยเป็นสัตว์ต่ออีกหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสัตว์ต่อเนี่ยแสดงว่าผสมไม่ติดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นสัตว์นะฮะแสดงว่าเราผสมติดนะครับเราก็เพิ่มอาหารให้เพื่อที่จะให้ได้ลูกเนี่ยจำนวนเยอะขึ้นนะครับทำให้ลูกดกมากขึ้นครับ เมื่อผสมเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พี่สุพจน์บอกว่า ก็ต้องมีข้อปฏิบัติหลังผสมเทียมกันด้วยนะครับ ดังนี้ หลังผสมเทียมต้องปล่อยให้แม่หมูอยู่เงียบๆให้แม่หมูอยู่ในคอกเดิมอย่างน้อย 3 สัปดาห์หลังผสม ไม่นำแม่หมูต่างกลุ่มมารวมกัน ในวันที่ 18ถึง24 หลังผสมเทียมแม่หมู ให้ตรวจการกลับสัตว์ และให้ตรวจการตั้งท้องในวันที่ 25 หลังผสมขึ้นไปนะครับพี่สุพจน์ครับ แล้วการผสมเทียมแบบนี้เนี่ย แม่หมูจะคลอดลูกได้สักกี่ตัวล่ะครับสำหรับการผสมเทียมเนี่ยก็จะได้ลูกหมูที่จำนวนมากนะครับ เราเคยได้สุดถึงประมาณ 20 ตัวนะครับ ลูกหมูเนี่ยที่ที่ได้จากการผสมเทียมเนี่ยนะฮะนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เยอะนะฮะนะครับเราก็สามารถที่จะแยกนะฮะฝากไปให้เลี้ยงกับตัวอื่นได้นะครับ หรือเราก็แบ่งชุดการกินนมนะฮะเป็น 2 ช่วงก็ได้นะครับ ลูกหมู จะอยู่กับแม่มันนะครับประมาณ 1 เดือนนะครับเราก็หย่านมเเราไม่ได้ฉีดธาตุเหล็กนะฮะเราไม่ต้องใช้ไฟกกนะฮะไม่ต้องใช้ไฟกกเลยนะครับนะเพราะว่าวัสดุรองพื้นเนี่ยทำให้อบอุ่นนะครับเราตัดเขี้ยวแต่ไม่ตัดหางนะครับนะเพราะว่าหมูหลุมเนี่ยไม่ต้องตัดหางเพราะว่าค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีนะครับโอ้โหว้าวการผสมเทียมนี่มันดีจริง ๆเลยนะครับ ช่วยเพิ่มผลผลิตประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย ป้องกันโรคติดต่อที่จะมากับน้ำเชื้อ ลดปัญหาการแท้ง ได้ลูกดก ลดอันตรายจากความก้าวร้าวของพ่อสุกรต่อผู้เลี้ยงขณะผสมพันธุ์ และยังสามารถผสมได้แม้ในแม่พันธุ์ตัวเล็ก อีกทั้งยังให้ได้ลูกสุกรตัวโต เจริญเติบโตเร็ว ขายได้ราคาดีกว่าอีกด้วยล่ะครับ สำหรับเกษตรกรที่อยากได้ความรู้เรื่องการผสมเทียม ก็สามารถขอข้อมูลความรู้คำปรึกษาแนะนำจากกรมปศุสัตว์ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะครับ และในตอนหน้าเราจะไปติดตามพี่สุพจน์เลี้ยงหมูหลุม อูดอูดด้วยอาหารท้องถิ่น ซึ่งจะดียังไงต้องติดตามกันต่อไปครับ เรามาดูวิธีการทำอาหารหมักก่อนนะครับ